อาเซวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานัง เอตัมมังกรมุตมังปาติรูปะเดสวาโสจาภูเมจักตาปุญญาตาอาตาสัมมาปณิติจาเอตัมมังกรมุตมัง บาหุสัจจันจะสิปัญจาวินายโยจะสุสิกิโต สุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกรมุตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะดารัสสังกโหอาณาคุลาจกรรมันตาเอตัมมังกรมุตมังดานัญจะธรรมจริยาจายาตกานัญจะสังกโหอาณาวาจานิกัมมานิเอตัมมังกรมุตมัง อารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญณมอาปปมาโดจะธรรมเมสุ เอตัมมังกรมุตมังการาโวจานิวาโตจาสันตุติจักตัญญุตากาเลนะธรรมะสวนัง เอตัมมังกรมุตมังขันติจะโสวจัสตาสัมมานังจะดัสนัง กาเลนะธรรมสะกัจฉาเอตัมมังกรมุตตมังตาโกจะพรหมจริยันจาอริยสัจจานัสนังนิบานาสัจฉิกริยาจาเอตัมมังกรมุตตมังพุทธัสโลกตรมเมหิจิตังยสนกัมปติอาโสกังวิราจังเขมังเอตัมมังกรมุตตมัง เอตานิสานิกัตวานาสัมปธรรมปราชิตาสัพพะโสทิงกัชันติตานเตสังมังกลมุตตมันติ